สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับ จะเป็นการใช้คำสั่ง css 3ในการจัด layout ของเนื้อหา ที่เราใส่ลงในเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในการจัด layout ของเนื้อหานะครับ มันมีหลายคำสั่งที่สามารถใช้ในการจัด layout ได้นะครับ ซึ่งอาจารย์หยิบยกมา 2คำสั่ง ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าไปในโปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาในโปรแกรม NetBeans กันแล้วนะครับ เราจะลองใส่เนื้อหาที่เป็นข้อความกันก่อนนะครับ เพื่อฝึกในการจัด Layout กันนะครับ ซึ่งข้อความเราก็จะอาศัยข้อความรอเลมเหมือนเดิมนะครับ ก็ไปที่เมนูซอสนะครับ เลือกที่ Insert Code แล้วก็คลิกที่ข้อความรอเลมนะครับสมมติอาจารย์เอาแค่หนึ่งพารากราฟก่อนนะครับเป็นแท็ก div แล้วก็ generate ไป จากนั้นเราจะไปปรับแต่งตัวแท็ก DV ตัวนี้กันก่อนนะครับ อาจารย์ต้องการให้ความกว้างของตัวนี้มีแค่ 30%ของหน้าจอนะครับ แล้วก็ใส่ Background Color นะเป็นสีชมพูนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรมดูก่อน นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ ข้อความรอเลนของเราจะมีขนาดความกว้างแค่30%นะครับแล้วก็มีสีพื้น สีชมพู ดังนั้นซึ่งในลักษณะการวางเนื้อหานะครับ ลักษณะของเนื้อหาจะถูกวางในลักษณะที่เป็นบล็อก แต่ละบล็อกอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถจัดวางตำแหน่งของบล็อกแต่ละบล็อกได้นะครับ ซึ่งเราจะอาศัยคำสั่งแรก ก็คือคำสั่ง float นะครับ ในการจัดวาง layout ซึ่งในคำสั่ง float นะครับ จะเป็นตัวบอกว่า เนื้อหาในบล็อกนี้จะถูกวางไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับ เราก็ลองพิมพ์คำสั่ง float ลงไป เช่น อาจารย์บอกว่าบล็อกนี้ต้องการให้อยู่ด้านขวานะครับ เราก็ใส่ตำแหน่งเป็นไรแล้วเราก็รันโปรแกรมดูนะครับ นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับตัวบล็อกของข้อความรอนเลมที่เราใส่คำสั่ง float ลงไปนะครับ ก็จะถูกจัดวางอยู่ด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ นะครับ นี่คือการจัดวางโดยอาศัยคำสั่ง float ในการทำงานนะครับ วางซ้ายก็ได้วางขวาก็ได้นะครับ เราสามารถกำหนด float ได้ทั้งหมดนะครับ คราวนี้เราจะมาลองอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการจัด Layout ได้เหมือนกันนะครับ ก็คือคำสั่ง display นะครับให้นักศึกษาเพิ่มข้อความรอเลนเข้าไปก่อนนะครับ สมมติอาจารย์สร้าง CSS ขึ้นมาแล้วนะครับ เป็น left center right แล้วก็ scene นะครับ อาจารย์เอาไปกำหนดให้กับเซสชันที่อาจารย์สร้างขึ้นมา จากนั้นลองรันโปรแกรม ตอนนี้สีพื้นได้ถูกเปลี่ยนตามที่อาจารย์ใส่คำสั่ง CSS ไว้แล้วนะครับ แต่เนื้อหาของเรายังคงอยู่ เป็นแนวตั้งลงมาเหมือนเดิม ถ้าอาจารย์ต้องการจัดเนื้อหานะครับ ให้เป็นลักษณะของ 3 คอลัมน์นะครับเราก็จะอาศัยคำสั่ง CSS ที่ชื่อว่า display เข้ามาช่วยนะครับในการทำงาน โดยเราใส่ที่ตัว เลฟก่อนนะครับ display แล้วก็เป็น table cell นะครับ center ก็เป็น display เหมือนกันนะครับ table cell right ก็เป็น display นะครับ table cell จากนั้น save แล้วลองรันโปรแกรมนะครับ นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ จากที่เราเรียงลงมาตามแนวตั้งในลักษณะของข้อความนะครับ เราก็การแบ่งให้มันเป็น 3 คอลัมน์ เราก็จะใช้คำสั่ง display เข้ามาช่วยนะครับ โดยใช้ลักษณะของ table cell table cell ก็คือจะมีการวางตัวของเนื้อหาเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะแบ่งบล็อกของแต่ละเนื้อหาตามที่เราจัดวางเข้าไป นะครับ อันนี้คือลักษณะของ Table Cell ดังนั้นถ้าเรา Table Cell เนื้อหาไป 10พารากราฟ มันก็จะเรียงไป 10 คอลัมน์ในแถวเดียวกัน นะครับ อันนี้คือลักษณะการใช้ตัว Display ในการจัดวางนะครับ ซึ่งตัว Display นะครับ เราสามารถปรับความกว้าง นะครับในการแสดงเนื้อหาของแต่ละคอลัมน์ได้นะครับสมมติเอาด้านซ้ายเป็น 20 นะครับ ด้านขวาเป็น 20 แปลว่าเราจะเหลือตรงกลางอยู่ 60 นะครับ ก็จะเป็นเนื้อที่ที่ใหญ่หน่อยนะครับเป็นไงครับ เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับ ด้านซ้าย 20 ด้านขวา 20 ก็จะเหลือเนื้อหาตรงกลาง 60 นะครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการปรับความกว้างของแต่ละคอลัมน์ เราก็สามารถปรับได้โดยใช้คำสั่ง width ในการทำงานนะครับ คราวนี้ถ้าเราต้องการแทรกเนื้อหาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ เราก็มาที่ Section Center จากนั้นลองรันโปรแกรม นะครับก็จะเห็นว่าข้อความเนื้อหาของเราเพิ่มขึ้นแล้วแต่เหมือนเดิมนะครับ เนื้อหาที่เราวางในพื้นที่สีม่วง ยังไม่ได้ถูกจัดวางในลักษณะที่เป็น table cell เนื้อหาก็เลยจะเรียงตามแนวตั้งลงมาเรื่อยๆนะครับ คราวนี้ถ้าเราต้องการจัดนะครับให้มันเป็นลักษณะของคอลัมน์คอลัมน์เหมือนเดิม เราก็ต้องใช้คำสั่ง table cell display เข้ามาช่วยนะครับ อาจารย์ก็ไปปรับแต่งใหม่นะครับใน CSS สมมุตินะครับ ก็เป็น display table cell นะครับเป็น C1 จากนั้นเราก็เอา 3 ตัวนี้นะครับ ไปเรียกใช้ในข้อความรอเลมที่เราเพิ่มเข้ามานะครับ ก็เป็นตัวนี้ class C1 นะครับ ตัวที่ 2 ก็เป็นคลาส C2 ตัวที่ 3 ก็เป็นคลาส C3 นะครับ แล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับ เป็นไงครับ จากที่เมื่อกี้เนื้อหาของเรา เรียงเป็นแนวตั้งลงมานะครับ ไม่ได้แบ่งเป็นลักษณะของคอลัมน์ พอเราใส่คำสั่ง display table cell เข้าไปนะครับ ตรงเนื้อหาที่เราเรียกใช้คลาสที่เป็น display table cell ก็จะมีการจัดวางเป็นเซลล์เป็นคอลัมน์ต่อกันนะครับ เราใส่ไป 3 ข้อความรอเลมก็จะเห็นว่ามีเป็น 3 คอลัมน์นะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการปรับใหม่นะครับ จาก 3 คอลัมน์ที่ใส่เข้ามาตรงนี้ อาจารย์ต้องการให้เหลืองกับเทาเป็น 2 คอลัมน์ข้างบนนะครับ แล้วก็แดงเป็น 1 คอลัมน์ข้างล่าง เราก็สามารถทำได้นะครับ โดยเราก็ใส่คำสั่ง br นะครับ c1 c2 คือ 2 คอลัมน์แรกนะครับ ส่วน c3 เราต้องการให้ขึ้นเป็นคอลัมน์ใหม่บรรทัดต่อไป แล้วก็ br ลงไปให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ แล้วก็ลองรันโปรแกรมเป็นยังไงครับ เราก็จะได้เลเยอร์ที่มีลักษณะเป็น2คอลัมน์นะครับ และอีกหนึ่งคอลัมน์ก็ถูกวางในแถวใหม่ขึ้นมานะครับ อันนี้คือการจัดวางเลเยอร์ด้วยคำสั่ง display table cell นะครับ มองลักษณะของเนื้อหาข้อมูลให้มีลักษณะเป็นเซลล์เป็นคอลัมน์ มาวางเรียงต่อกันนะครับ ซึ่งนักศึกษาสามารถเอาไปประยุกต์ได้หลาย ๆอย่างในการจัดวางเลเยอร์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดเลเยอร์ของเนื้อหากันแล้วใช่ไหมครับ แยกความแตกต่างออกใช่ไหมครับ ระหว่างคำสั่ง float กับคำสั่ง display นะครับ นักศึกษาลองฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับ จะได้รู้จักคำสั่งสองคำสั่งนี้เป็นอย่างดีเพิ่มมากขึ้นนะครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ เราก็จะเรียนรู้การสร้างตารางนะครับ นอกเหนือจากการจัด layout ด้วยคำสั่ง CSS แล้วนะครับ เพื่อความสะดวกในการจัด layout เราก็สามารถใช้ตารางเข้ามาช่วยในการจัดวางเนื้อหาได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ